เราจะซื้อ Mac แล้วก็ iPad ในราคานักศึกษาทำอย่างไร ราคาของแต่ละรุ่นนั้นเท่าไหร่ ช่องทางการซื้อสามารถทำได้ที่ไหนบ้าง คลิปนี้สรุปให้ฟังกันนะครับ ต้องบอกว่า Apple ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับ และสิ่งหนึ่งนะครับที่ทาง Apple สนับสนุน นักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเหล่านั้นก็คือ ในเรื่องการลดราคาของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Mac แล้วก็ iPad นะครับ ให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือราคาจะถูกกว่าราคาปกตินั่นเองครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อในราคานักศึกษานะครับเราสามารถซื้อได้ 2 ช่องทางหลักๆ ช่องทางแรกก็คือการซื้อผ่านออนไลน์นะครับเราสามารถซื้อผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ได้เลยลิงก์ของการสั่งซื้อนะครับจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้ ผมโน้ตเอาไว้ให้ละ แล้วก็ช่องทางที่2นะครับเป็นร้านออฟไลน์นะครับ หรือว่าร้านค้าภายนอก ร้านค้าภายนอกที่เราสามารถซื้อสินค้า Apple ในราคานักศึกษาได้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Apple Icon สยามนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะบอกขั้นตอนเองว่า เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงไปนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์ก่อน ก่อนที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นในราคานักศึกษานะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีส่วนของ U Store นะครับ U Store พูดง่ายๆก็เหมือนร้าน iStudio ทั่วๆไป แต่ว่าร้านเนี้ยจะตั้งอยู่ในเขตของมหาวิทยาลัยนะครับยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะมี U Store ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยนะครับ นักเรียนนักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ก็สามารถเดินเข้าไปในร้านตรงนี้ แล้วก็สอบถามพนักงงานเพิ่มเติมได้นะครับ เราก็สามารถซื้อจากแหล่งนี้ได้นะครับส่วนวิธีการสั่งซื้อ iPad แล้วก็ Mac ในราคานักศึกษานะครับ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Apple Store Online สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ apple.com/th-edu/shop นะครับ ลิงก์ผมแนบไว้ให้ด้านล่างอีกทีนึงนะครับ เราก็สามารถคลิกไปดูตามตรงนั้นก็ได้นะครับ พอเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้ว เราก็จะเห็นอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างนะครับที่ทาง Apple นั้นเปิดให้ซื้อในราคานักศึกษานะครับ ในฝั่งของ iPad นะครับก็จะมีทั้ง iPad รุ่นที่ 7 ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท iPad mini รุ่นที่ 5 ราคาเริ่มต้น 13,200 บาท iPad Air รุ่นที่ 3 ราคาเริ่มต้น 17,200 บาท แล้วก็ iPad Pro นะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 26,200 บาท นะครับ มาในฝั่งของ Mac มีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะครับ เริ่มต้นที่ MacBook Air ปี 2020นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 29,600 บาท ถัดมาครับเป็นรุ่นของ MacBook Pro MacBook Pro จะมีอยู่2ไซส์นะครับก็คือ 13 นิ้วแล้วก็ 16 นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นของฝั่ง MacBook Pro นั้นจะอยู่ที่ 38,900 บาท นี่คือเป็นราคาของ MacBook Pro 13 นิ้วนะครับในส่วนของ iMac มีให้เลือก 2 ขนาดก็คือหน้าจอ 21.5 นิ้ว แล้วก็ 27 นิ้วนะครับ ราคาเริ่มต้นของฝั่ง iMac นั้นจะอยู่ที่ 36,200 บาทนะครับ ในส่วนของ iMac Pro ครับ เป็นรุ่นที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับ ราคาของ iMac Pro นั้นจะเริ่มต้นที่ 159,100 บาทนะครับ ซึ่งถือว่าถูกแล้วนะ ราคาปกติจะอยู่ประมาณแสนเจ็ดปลายๆนะครับ ตัวนี้ลดลงมาก็หลายหมื่นอยู่ประมาณหมื่นกว่า สำหรับรุ่นใหญ่นะครับใครอยากได้กำลังแรงในการประมวลผลนะครับ Mac Pro อัปเกรดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2019 นะครับราคาของนักศึกษานะครับจะเริ่มต้นที่ 177,200 บาทนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Mac Mini ครับรุ่นเล็กที่เราสามารถซื้อ แล้วก็นำไปเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด แล้วก็หน้าจอเพิ่มเติมได้จากที่เรามีนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 24,800 บาทนะครับสินค้าอีกชนิดนึงนะครับที่สามารถซื้อในราคานักศึกษาได้ก็คือหน้าจอ Apple Pro Display XDR นะครับที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่ Studio ของเราก็มีให้ใช้อยู่ 1 ตัวนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 142,500 บาทนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือช่องทางที่เราจะสามารถซื้อสินค้า Apple นะครับทั้งฝั่งของ Mac แล้วก็ iPad ในราคานักศึกษา ในลิงก์ที่ผมบอกเอาไว้ ส่วนที่หน้าร้านนะครับทั้งทางฝั่ง u s t o r e นะครับ u s t o r e ก็จะมีหลากหลายสาขาผมแนบลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ ตามไปดูกันได้เลยนะครับถ้าใครสะดวกที่ไหนก็ไปหาซื้อได้ที่นั่นนะครับ หากชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ในการอัปเดตคลิปต่อไปนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อน แล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ Let's go